这真是一个很美的博物馆。你告诉我们的信息非常有趣。感谢您的赞美。对不起，请问我在哪里能买到纪念品？您可以在纪念品商店买一些纪念品。商店就在您的左边。亲爱的，我想去买一些贝壳做的纪念品，带给我们的两个孩子。好的，我还有一些问题要问导游员。 สำหรับบทเรียนที่ 5 ตอนที่ 2นี้ นักท่องเที่ยวกล่าวชมว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามมาก ข้อมูลที่มักคุเทศบรรยายก็น่าสนใจ มักคุเทศกล่าวขอบคุณสำหรับคำชม นักท่องเที่ยวถามว่าจะสามารถซื้อของที่ระลึกได้ที่ไหน มักคุเทศตอบว่าสามารถซื้อได้ที่ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่อยู่ทางซ้ายมือของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวหญิงบอกนักท่องเที่ยวผู้เป็นสามีว่าจะไปซื้อของที่ระลึกที่ทำจากเปลือกหอยเพื่อนำไปฝากลูก นักท่องเที่ยวหญิงบอกนักท่องเที่ยวผู้เป็นสามีว่าจะไปซื้อของที่ระลึกที่ทำจากเปลือกหอยเพื่อนำไปฝากลูกนักท่องเที่ยวผู้เป็นสามีตอบว่าได้ และจะขอถามมักคุเทศนำเที่ยวพิพิธภัณฑ์อีกสองสามคำถาม สำหรับประโยค这真是一个很美的博物馆你告诉我们的信息非常有趣แปลว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยมากข้อมูลที่คุณให้มาก็น่าสนใจมากคำว่า这แปลว่านี่คำว่า真แปลว่าจริงๆคำว่า是แปลว่าคือหรือเป็นคำว่า一个แปลว่าหนึ่งแห่ง คำว่าเหินแปลว่ามากคำว่าเมงแปลว่างดงามคำว่าอแปลว่าของคำว่ากวนแปลว่าพิพิธภัณฑ์สำหรับประโยค你告诉我们的信息非常有趣แปลว่า ข้อมูลที่คุณให้มาก็น่าสนใจมากคำว่า你แปลว่าฉันคำว่า เกาสู่แปลว่าบอกหรือแจ้งคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า的แปลว่าของ信息แปลว่าข้อมูลหรือข่าวสารคำว่า非常แปลว่าอย่างยิ่งคำว่า有趣แปลงตรงๆว่ามีสนใจ ในที่นี้คือน่าสนใจ สำหรับประโยค感谢您的赞美แปลว่า ขอบคุณค่ะที่ชม คำว่า感谢แปลว่ารู้สึกขอบคุณ คำว่านีแปลว่าคุณหรือท่าน คำว่า的แปลว่าของ คำว่า赞美แปลว่าชื่นชม สำหรับประโยค对不起请问我在哪里能买到纪念品แปลว่า ขอโทษหรือขออภัย ซื้อของที่ระลึกได้ที่ไหนคำว่า对不起แปลว่าขอโทษหรือขออภัยคำว่า请问แปลว่าขอถามคำว่า我แปลว่า ฉันคำว่า在 แปลว่าที่คำว่านีแปลว่าไหนคำว่านงแปลว่าสามารถคำว่า买到แปลตรงตัวว่าซื้อถึง ในที่นี้คือซื้อได้คำว่าจเนีนผีแปลว่าของที่ระลึกสำหรับประโยค您可以在纪念品商店买一些纪念品。 商店就在您的左边。แปลว่า คุณซื้อได้ที่ร้านของที่ระลึกด้านซ้ายมือค่ะคำว่า您แปลว่าคุณหรือท่านคำว่า可以แปลว่าสามารถหรือได้คำว่า在แปลว่าที่คำว่า纪念品แปลว่าของที่ระลึกคำว่า商店แปลว่าร้านค้าคำว่า 买แปลว่าซื้อ คำว่า一些แปลว่าบ้างหรือนิดหน่อย คำว่า纪念品แปลว่าของที่ระลึก คำนี้เป็นกรรมของคำว่าซื้อสำหรับประโยค商店就在您的左边แปลว่าร้านขายของที่ระลึกอยู่ทางซ้ายมือของท่าน ในภาษาจีนต้องสร้างประโยคขึ้นมาใหม่เพื่อบอกว่าร้านขายของที่ระลึกอยู่ทางซ้ายมือของนักท่องเที่ยว คำว่าช่างเปียนแปลว่าร้านค้า คำว่าเจียวแปลว่าก็ คำว่า在แปลว่าอยู่ที่ คำว่า您แปลว่าคุณหรือท่าน คำว่า的แปลว่าของ คำว่า左边แปลตรงตัวว่าซ้ายด้าน ในภาษาไทยคือด้านซ้าย สำหรับประโยค亲爱的我想去买一些贝壳做的纪念品带给我们的两个孩子แปลว่าที่รักคะฉันจะไปซื้อเปลือกหอยเป็นของที่ระลึกให้ลูกทั้งสองของเรานะ คำว่าชิไนเดแปลว่าที่รัก มาจากคำว่าชิแปลว่าชิดใกล้ ตามด้วยคำว่าไปแปลว่ารัก และคำว่าเดแปลว่าของคำว่าหัวแปลว่าฉันคำว่า想แปลว่าอยากคำว่า去แปลว่าไปคำว่า买แปลว่าซื้อคำว่า อีเชี่ยแปลว่านิดหน่อยคำว่าเต่เขอแปลว่าเปลือกหอย ภาษาจีนจะวางคำนามหลักไว้ทางขวามือคำนามขยายวางไว้หน้าคำหลักคำว่า做的แปลว่าทำคำว่า纪念品แปลว่าของที่ระลึก ให้สังเกตว่าในภาษาจีนจะเรียงลำดับคำขยายก่อนคำหลัก ในกรณีนี้ภาษาจีนต้องการบอกว่า เปลือกหอยทำจาก ของที่ระลึก ซึ่งเมื่อใช้ภาษาไทยก็คือ ของที่ระลึกที่ทำจากเปลือกหอยสำหรับคำว่าแต่แปลว่านำพาหรือพกพาคำว่าเตแปลว่าให้คำว่า我们แปลว่าพวกเรา的แปลว่าของคำว่า两个แปลว่าสองคนคำว่า หายจือแปลว่าเด็กๆ ในที่นี้คือลูกๆ สำหรับประโยค好的我แปลว่า โอเค ผมขอถามใกล้อีกสองสามคำถาม คำว่า好的แปลว่าดีหรือโอเคในภาษาอังกฤษคำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า还有แปลว่ายังมี คำว่าอีเชี่ยแปลว่าสองคน คำว่า问题แปลว่าคำถามหรือปัญหา คำว่า要แปลว่าต้องการ คำว่านแปลว่าถาม คำว่า导游员แปลว่าไกด์หรือมัคคุเทศ